专业面包车司机。สถานที่พักต่างอากาศในฝัน梦幻度假胜地梦幻度假胜地สัมผัสเรื่องราวในนิทานเด็ก体验童话故事体验童话故事 เมืองช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตวิน巧克力庄园ง克力庄园ปลดปล่อยจินตนาการ释放想象力释放想象力อุทยานผีเสื้อและมแมลงกรุงเทพ Butterfly Garden 蝴蝶花园，蝴蝶花园。หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ม่านกู่艺术文化中心ม่านกู่艺术文化中心ตลาดร่มหุบแม่กลอง มกง铁路市场美工铁路市场อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณอ้ายหลุยว่านกัวเจ้ากงหยวนอ้ายหลุยว่านกัวเจ้ากงหยวนพลิ้วน้ำมรกตน้ำตกเจ็ดชั้นฟิ翡翠池七层瀑布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 向日葵花田，南斗安帕瓦，安帕瓦水上市场，安帕瓦水上市场，Tasmania 岩石下，萤火虫月色，萤火虫月色。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 สถาปัตยกรรมรูปช้างขนาดใหญ่具象建筑物具象建筑物